如果有人要检查我的护照，我该怎么办呢？我们会给您开具一张关于您护照被盗的的报告。我希望这份报告能有用。当然有用，您不会有任何问题。สำหรับบทเรียนที่ 8 ตอนที่ 2 นี้นักท่องเที่ยวซึ่งกังวลจากการที่หนังสือเดินทางถูกขโมย จึงถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะทำอย่างไรหากถูกตรวจหนังสือเดินทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจตอบว่า ทางตำรวจจะออกหนังสือรับรอง ว่าหนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวถูกขโมยให้ นักท่องเที่ยวกล่าวว่าหวังว่าใบรับรองนี้จะใช้การได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจตอบรับรองว่า ใช้ได้อย่างแน่นอน นักท่องเที่ยวจะไม่มีปัญหาใด ๆ สำหรับประโยค如果有人要检查我的护照我该怎么办呢แปลว่าดิฉันต้องทำอย่างไรหากมีคนขอดูหนังสือเดินทาง คำว่า如果แปลว่า ถ้าหาก คำว่า有人แปลว่ามีคนคำว่า要แปลว่าต้องการคำว่า检查แปลว่าตรวจสอบคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า的 แปลว่าของ คำว่า ผู้จ้าแปลว่าหนังสือเดินทาง คำว่าหัวแปลว่าฉัน คำว่าหมอแปลว่าควร คำว่าม么แปลว่าอย่างไร คำว่าแต่แปลว่าจัดการ คำว่า เนาะ เป็นคำเสริมประโยคในที่นี้คือคำว่าหลักสำหรับประโยค 我们会给您开具一张关于您护照被盗的的报告。แปลว่าเราจะออกหนังสือรับรองว่าหนังสือเดินทางถูกขโมยให้คำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า会แปลว่าเป็นคำว่า给แปลว่าให้คำว่า你แปลว่าคุณหรือท่านคำว่า开具แปลว่าออกหลักฐานคำว่า一张 แปลว่าหนึ่งใบคำว่าว关于แปลว่าเกี่ยวข้องคำว่า หนีแปลว่าคุณหรือท่านคำว่าผู้จอบแปลว่าหนังสือเดินทางคำว่าเตแปลว่าถูกคำว่า เต่าเดแปลว่าขโมยคำว่า เตในที่นี้แปลว่าที่เพื่อขยายหนังสือเดินทางที่ถูกขโมยคำว่า เต่าเกาะ แปลว่ารายงานในที่นี้หมายถึงใบรับรองสำหรับประโยค我希望这份报告能有用แปลว่าฉันหวังว่ามันจะใช้การได้คำว่า我แปลว่าฉันคำว่า希望แปลว่าหวังคำว่า这แปลว่านี้คำว่า份แปลว่าฉบับคำว่า报告แปลว่ารายงานคำว่า 能แปลว่าสามารถ คำว่า有用แปลตามตัวอักษรว่ามีใช้ในที่นี้หมายถึงมีประโยชน์หรือใช้การได้สำหรับประโยค我希望这份报告能有用แปลว่าฉันหวังว่ามันจะใช้การได้ คำว่า我แปลว่าฉันคำว่า希望 แปลว่าหวัง คำว่า เจแปลว่านี้ คำว่าเนแปลว่าฉบับ คำว่าปก่告แปลว่ารายงาน คำว่า หนังแปลว่าสามารถ คำว่า เหยวยงแปลตามตัวอักษรว่ามีใช้ ในที่นี้หมายถึงมีประโยชน์หรือใช้การได้ สำหรับประโยค当然有用您不会有任何问题แปลว่าแน่นอนครับ คุณจะไม่มีปัญหาใดๆ คำว่า当然แปลว่าแน่นอน คำว่า有用แปลว่ามีประโยชน์ คำว่าหนีคุณหรือท่าน คำว่า不会แปลว่าไม่เป็น คำว่า有แปลว่ามี คำว่าเรื่องเหอแปลว่าใดๆคำว่า问题แปลว่าปัญหา